เรื่องเนี่ยมันต้องเอเริ่มต้นจากการแต่งเรื่องก่อนนะครับ แล้วก็มันเหมือนกับว่าการแต่งเรื่องเนี่ยมันคืออหัวใจสำคัญอของทุกเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หนังละครหรือแม้แต่การ์ตูนที่เราจะทำกันอยู่นะครับเพราะต่อให้คุณวาดภาพออกมาสวยงามมากแค่ไหน แต่ถ้าเนื้อเรื่องมันมันไม่สนุกนะครับ มันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าติดตามคนอ่านเนี่ย เขาก็จะอ่านไปแล้วเขาก็จะวางทิ้งหรือไม่ก็ถ้ามีเล่มต่อไปเขาจะไม่อยากจะซื้อต่อครับก็เมื่อก่อนก็เขียนการ์ตูนเอง หรือว่าแต่งเรื่องเองอะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมเนื้อเรื่องหรือควบคุมอะไรได้บางทีแต่งแล้วก็เหมือนกับเราก็นึกไม่ออกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะพูดอะไรยังไงดี ซึ่งพอมีคอร์สของอาจารย์เอเปิดที่ซีเบอร์วันขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าขอมาลองเรียนดูหน่อยว่าวิธีการเทคนิคการแต่งเรื่องจริงๆที่สำหรับคนที่เขียนการ์ตูนได้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมมือใหม่ที่ไม่เคย เขียนการ์ตูนมาก่อนเนี่ยทุกคนก็จะเขียนอะไรตามใจตัวเอง มีจินตนาการอยู่ในหัวเยอะไปหมด อยากเขียนอะไรก็เขียนแต่พอออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการ์ตูนที่ 1 ไม่มีเป้าหมายสองก็คือตัวละครไม่น่าสนใจ 3 ก็คือเหตุการณ์ไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปนะครับซึ่งมันจะทำให้คนอ่านที่เขาอ่านไปแล้วเนี่ย ก็จะไม่อินไปตามสิ่งที่เราอยากจะเล่า แล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไร ก็บรรยากาศในการเรียนนะครับ ก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานผมคิดว่าทุกคนก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วก็ได้นำเสนอไอเดียของตัวเอง ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าบางครั้งเราคาดไม่ถึงแบบมันมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมาก แล้วก็ ได้เห็นไอเดียที่น่าสนใจจากคนอื่นก็ทำบางครั้งทำให้เราได้เติมเต็มจินตนาการสอนดีมากจริงๆแบบทุ่มเทให้ทุกอย่างเลยครับผมก็คิดว่ามาเรียนครั้งนี้น่าจะเรียกว่าไม่เสียดายเลยครับคุ้มมากๆคุ้มที่สุด